มมันก็ร้อนใช้ได้อยู่นะใช้ได้ มันหยดเรือหลังเลย หยดข้างหลัง ผมดูนะ มันเป็นเมือก สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการตัดแอร์สัมรุล้างนะครับ เนื่องจากคอยเย็นตันนะครับ อนนี้คอมเซิร์ฟทำงานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการบล็อกน้ำยานะครับ เรากดเสจไฟ ารกิจก็เลยไม่ได้ไปไปไปช่วยของตัวก่อนของการมั่งครับตอนนั้นที่เขาโทรมาอื้อยเก่า 어미의 끼 나오세요 วยนะครับ เราถอดชุดไฟออกก่อนนะครับ 发给我。 tanh như hơn lần á to rồi no, no, ็อตยึดอยู่ไม่ต้องไปตัดสายใช่มันเป็นเคี้ยวเองน็อตมีไหมดูข้างหลังนี่ ให้หมดนะครับแล้วก็ยกคอนโทรลนี่ออกขยับได้ครับเป็นเซ้รน้ำแข็งครับ I'm Camera. ดเลยชาร์มอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์อะไร เพราะมันต้องล้างทั้งบอดี้เลย จะมีประแจเอาหรือประแจปักตายรูมันจะมีรูอยู่นี่นะแจอะไร ดูแล้วแยังไม่ขึ้นมอะไรหรอกไหมขึ้นแล้วครับติดบุ๊ เย็นนะครับอันนี้นี่คือสภาพนะครับเนี่ยอันที่มันตันนะครับ มันอยู่ข้างหลังนะครับปีกข้างหลัง มีไหมฟังโน้ตดู าบตัวที่เราถอดออกมาแล้วนะครับ อันนี้ก็คือคราบเมือกนะที่อุดตันนะฮะทำให้น้ำไม่ไหลลงนะครับ เดี๋ยวเราจะล้างออกนะครับ นี่ก็คือตัวไฟเย็นครับ เยเห็นเป็นเมือกเลย เห็นไหมครับเนี่ย เนี่ย ที่มันอุดตันนะครับ เนี่ยทำให้น้ำไม่ไหล Okay.